นล้ในคลิปต่อไปนี้นะคะเราก็จะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จนะคะของความสำเร็จของผู้คนทั่วประเทศไทยเลย ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยนะคะทุกอายุนะคะในการที่จะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่บอกได้ว่าเมื่อเขาใช้ไอทีแล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นยังไง ชีวิตเขาสมดุลขึ้นยังไง ระหว่างการทำงาน ระหว่างชีวิตส่วนตัว ระหว่าง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาหมู่บ้าน หรือการพัฒนาหน่วยงานของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรืออะไรต่างๆนะมาจากภาค NGO มาจากภาคของวัดมูลนิธิ อะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่หลากหลายมากเลย แม้แต่การใช้ไอทีในการพัฒนาอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีเอกลักษณ์ของตัวเองในกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะอย่างเช่นว่า เเราได้มีการฝึกอบรมในเรื่องของไอทีให้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของออจังหวัดเชียงใหม่นะ บ้านก็อยู่บนดอยสูงเลยนะคะก็เราก็ได้มีการอออบรมไอทีกับเขานะคะ แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ไอทีในการพัฒนาหมู่บ้านของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการขายผัก กระหล่ำที่ได้ราคามากขึ้นหรืออะไรต่างๆ หรือแม้แต่คนชนเผ่าที่ดอยช้างนะคะดอยช้างจริงๆเนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านดอยช้างอยู่บนดอยช้างนะคะเขาปลูกกาแฟนะคะทุกทีเนี่ยมันเป็นการปลูกเพื่อให้เอาไปขายต่อ แต่ตอนนี้เขาอยากจะขายเองนะก็เป็นคนชนเผ่าที่เขาได้รับการส่งเสริมจาก จากความเมตตาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยที่พระองค์ท่านได้เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นเนี่ยมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจกาฟงกาแฟต่างๆ เราก็ไปต่อยอดในเรื่องการใช้ไอทีในการทำตลาดการประชาสัมพันธ์นะคะ เพราะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขายประกาศออนไลน์ การทำธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน การขายพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเมื่อใช้ไอทีแล้วเนี่ย ชีวิตเขาดีขึ้น ชีวิตสมดุลครอบครัวดีนะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยภาพรวมเลยนะคะว่า เขาประสบความสำเร็จจริง ๆค่ะ เทอร์เน็ตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้สังคมวิถีชีวิตปัจจุบันของอคนในประเทศเองก็ตามเนี่ยผมว่าปัจจัยพื้นฐานข้ามสี่อะไรเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับคนในประเทศเองนะทีนี้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตพวกนี้คือเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการประกอบอาชีพการความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ในไม่ว่าพื้นที่ล่างหรือว่าบน ไอ้ที่ที่หางใจเจริญอะไรอย่างเี้ยครับ เพราะว่าคือถ้าเรามีเสน่ห์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย เราก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกว่าเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้ช่วยเนี่ยผมคิดว่าในประเทศเองเนี่ยในพื้นที่โดยโดยพื้นเพเนี่ยผมเป็นชาวเขาชาวอาคาทีนี้หลายพื้นที่หลายหลายหมู่บ้านเนี่ยเขายังไม่มีในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต ช้สำหรับติดต่อสื่อสารอะไรนี้ หรือว่าจะใช้ในกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินก็ตามนะครับก็เลยยังไม่มีผมก็เลยอยากถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอความเมตตากรุณาจากทางรัฐบาลเองก็ตามเนี่ยเข้าไปดูแลในเรื่องของการให้ให้ใช้ในเรื่องอินเทอร์เน็ตสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวดวงแก้วพนมไทยค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่สถาบันพัฒนายาวสตรีอยู่ชั้นมปลายค่ะ ค่ะก็ที่บ้านนะคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวพ่อพ่อจะปลูกผักปลูกส้มนะคะส่วนแม่จะเย็บผ้าขายเป็นผ้าชนเผ่าเป็นชุดโม้งชุดกระเหลี่ยงนี่ค่ะ แล้วก็ที่บ้านก็หนูก็จะเอาลงเว็บเวลาขายนะคะก็ลงเฟซบุ๊กอะไรลงไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่ม ส่วนมากมันจะแบบไม่ค่อยทั่วถึงลูกค้า เราไม่รู้ว่าเพราะว่าบางคนถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเราก็แชร์ให้เขาไม่ได้ ในในในเรงนี้นะคะมีความสำคัญมากในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าประกาศแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยในการเพิ่มคุณค่าของสินค้าได้อย่างมากเลยค่ะจากเราที่เราเคยขายตัวละ5บาท10บาทเราลงในอินเทอร์เน็ตนะคะเราส่งขายเราขายรูปขายจากตัวละ5บาท10บาทกลายเป็นมูลค่า500 600ถึง1,000บาทได้เลยค่ะและสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะได้เข้าครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ค่ะเราอย่างเช่นอย่างนคร อย่างบ้านของอยู่อำเภอเมืองอินเทอร์เน็ต ก็ยังขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ดีมาก อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสำคัญมาก ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคไอทีครับเป็นคนรุ่นรุ่นใหม่ที่แบบว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องของไอทีเนี่ย เราจะตกหมอกนะครับโดยเฉพาะ AEC ก็มันจะเปิดขึ้นมาในเร็วนี้นะครับ ก็จะไม่ทันเขานะครับรัฐบาลนะครับช่วยดำเนินการจัดอบรมแล้วก็จัด เป็นเซนเตอร์นะให้เป็นเซนเตอร์ ด้านของไอทีระดับรักยานะครับเพรฉะนั้นเนี่ยไอทีโดยเฉพาะในเรื่องของไอทีบนมือถือนะครับก็น่าจะให้เกษตรกรผู้ที่ยังอยู่ในระดับรักยาเนี่ยครับได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้เขาได้ขายนะสินค้าที่เขา ในคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ก็เป็นตัวที่อะไรคะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า confirm นะเป็นตัวที่ยืนยันว่าเมื่อมีการใช้ไอทีแล้วเนี่ย ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร จะเพศอะไรจะวัยไหน จะอาชีพอะไร จะอยู่ห่างไกลในเมืองหรือนอกเมือง เป็นคนพื้นราบหรือเป็นคนพื้นที่สูง คนพวกนี้เขาหากเขาได้สิทธิ์ในการใช้ไอที แล้วเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าสื่อใหม่หรือไอทีอะไรก็แล้ว แต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าเขาจะอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะ คลิปก่อนหน้านี้ที่เราเพิ่งดูกันมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของประเทศไทยนะคะ แต่ในคลิปถัดไปเนี้ยก็เป็นของทุกประเทศเลย เราจะเห็นเลยว่าการพัฒนาประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยณตอนนี้เนี่ย ด้วยด้วยเนื่องด้วยความเติบโตที่เท่าเทียมกันในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ไอทีเนี่ยก็ทำให้เป็นไงคะบริบทเอ่อให้สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาเนี่ยไปคล้าย ๆกัน นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีว่าชีวิตทุกคนดีขึ้น อาชีพทุกคนได้รับการต่อยอดพัฒนาขึ้น วัฒนธรรม สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามในในในชุมชนของแต่ละประเทศนั้นได้รับการเผยแพร่มากขึ้น อันนี้ก็คืออยากที่จะให้พี่น้องเราทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะสังคมไทยชุมชนไทยคนไทยทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทุกประเทศเลย ประเทศลาวประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย ทุกคนทุกประเทศกำลังขมักขม้นกำลังส่งเสริมในเรื่องของการใช้ไอที เพื่อเติมคุณภาพชีวิตให้กับคนของเขา คุณภาพชีวิตหมายความว่าไงคะ ทุกอย่างสมดุลหมด ไม่ว่าจะอาชีพที่ดี รายได้ที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ความยุติธรรมที่ดี ความสุขที่ดี นะคะ ความภาคภูมิใจในตัวเองที่ดี ทั้งหมดเนี่ยก็คือการใช้ไอทีเพื่อการสมดุลเพื่อสร้างความสมดุลในในชีวิตของตัวเอง สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือมันเป็นการทำทั้งเเป็นการทำทั้งทั้งประชาคมนะคะสิ่งที่พิเศษก็คือมันเป็นการทำทำทั้งประชาคม ทุกประเทศกำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นประชาคมอาเซียนของเรามีความฝันมีเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความน่าจะเป็นนะมีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จ แล้วเป็นประชาคมที่มีความสุขจากการใช้ไอที หรือว่าสื่อประเภทต่างๆ เป็นเครื่องมือนะคะพอมีวกไลน์มาเรื่องมันสบปะรดแฮปปี้นำไปดีดีจีจูนอนตอนบินบินและวกไลน์ไลน์ and here adult, but they can work having enough income to take care of their kids as well as come to uh, enjoy life. Age of 58, I retired, uh, mandatory retirement. So I decided to come back to Bahrain, my, home When I left uh, to go to secondary school and then to university, my parents were still alive. But uh, by the time I uh, almost finished my my uh, work as a teacher, principal, both of them have gone. So I said I must come back here to to continue what they have uh, been doing or to start my own life in the community as myself. What I'm doing here is actually an extension of what I've been doing as a teacher. For example, I'm, I'm secretary of the uh, Club Israel, Israel Society for the Clubits, Bari branch, um, the secretary. So I'm, I'm still helping the community in that aspect. We have meetings, we have programs for the community, and uh, I'm also, uh, I get involved with the church activities um, as um, in the committee. I'm doing something else that I have never thought I would be involved in, and that is I work with uh, Radio Barrio, which is a community radio we DJ, we play songs over the radio. and the songs could be all mixed, uh, Malay, Chinese, Indian, English, uh, whatever.